สวัสดีครับ ในหัวข้อนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งพื้นฐานของภาษา HTML5 กันนะครับ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติกันนะครับว่ามีคำสั่งพื้นฐานอะไรบ้าง ที่นักศึกษาควรจะรู้จักไว้นะครับ ซึ่งคำสั่งพื้นฐานมีอยู่หลายคำสั่งด้วยกันนะครับ ในส่วนแรกจะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์นะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้ว เข้าที่ตัวโปรแกรม n e t b e a n กันได้เลยนะครับคำสั่งแรกนะครับเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการขนาดของข้อความที่เราใส่ลงบนเว็บไซต์นะครับ ซึ่งคำสั่งที่เราจะใช้ก็คือแท็ก ตั้งแต่แท็ก h1 จนถึง h6 นะครับ ซึ่งคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่เป็นแท็กคู่นะครับ จะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละคำสั่งนักศึกษาก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะครับ ซึ่งในแต่ละคำสั่งนะครับตั้งแต่ h1 จนถึง h6 นะครับ จะมีขนาด หัวข้อที่แตกต่างกันไปนะครับ นักศึกษาลองพิมพ์ตัว h1 ไปจนถึง h6 นะครับ จากนั้นนะครับ ลองกดรันโปรแกรมนะครับที่ลูกศรสีเขียวข้างบนนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับ ขนาดของแต่ละข้อความมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับ ถ้าต้องการขนาดหัวข้อที่มีขนาดใหญ่ เราก็ใช้แท็ก h1 ในการทำงานนะครับ ถ้าต้องการขนาดเล็กลงมาหน่อยก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงแท็ก h6 นะครับ อันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการปรับขนาดของข้อความนะครับคำสั่งต่อไปนะครับ เป็นคำสั่งที่ใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่ให้กับข้อความนะครับ เช่นนักศึกษาพิมพ์ชื่อลงไป นักศึกษาต้องการให้ชื่อกับนามสกุลอยู่คนละบรรทัดนะครับ นักศึกษาก็จะใส่แท็ก br นะครับ เป็นแท็กที่เอาไว้สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ หรือถ้านักศึกษาต้องการ สร้างเส้นขั้นระหว่างข้อความนะครับ นักศึกษาก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับ โดยใช้แท็ก HR ในการสร้างเส้นขั้นนะครับ ซึ่งลักษณะของแท็ก BR กับ HR จะเป็นแท็กเดียวนะครับ ไม่มีจุดเริ่มต้น ไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับ ดังนั้นเมื่อนักศึกษาลองรันโปรแกรม ก็จะเห็นว่าชื่อกับนามสกุลนะครับ จะอยู่คนละบรรทัดเพราะมีคำสั่ง BR เป็นตัวขั้นนะครับ ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษกับนามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะมีตัวเส้นขั้นขึ้นมา เกิดจากการใช้คำสั่ง HR ในการทำงานนะครับ คำสั่งต่อไปนะครับ ถ้าต้องการสร้างไฮไลท์ให้กับตัวข้อความนะครับ เราจะสามารถสร้างไฮไลท์ขึ้นมาได้โดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่าแท็กมาร์กในการทำงานนะครับ นักศึกษาลองพิมพ์แท็กมาร์กเข้าไป แท็กมาร์กเป็นแท็กคู่เหมือนกันนะครับ ดังนั้นจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการทำงาน อย่างนั้นนักศึกษาลองรันโปรแกรมดู นักศึกษาก็จะเห็นว่าข้อความที่อยู่ภายใต้แท็กมาร์กนะครับจะถูกไฮไลท์ด้วยสีเหลืองเป็นการไฮไลท์ข้อความนะครับ หรือถ้านักศึกษาต้องการขีดค่าข้อความนะครับ ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยใช้แท็กเดลในการทำงานนะครับ ซึ่งเป็นแท็กคู่เหมือนกัน จากนั้นลองรันโปรแกรม ก็จะเห็นว่าข้อความที่อยู่ไปใต้แท็กเดลนะครับ จะถูกขีดค่าขึ้นมานะครับ นักศึกษาสามารถนำไปปรับปรุงใช้งานได้ในลักษณะต่างๆนะครับคำสั่งถัดไปนะครับ เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดตัวหนาหรือตัวเอียงให้กับข้อความนะครับ ซึ่งในแต่ละคำสั่งที่เราใช้งานนะครับ มันสามารถใส่ซ้อนกันอยู่ได้นะครับ เช่นนักศึกษาต้องการทำตัวหนา นักศึกษาก็ใส่แท็ก b ลงไปนะครับเป็นแท็กคู่เช่นกัน ถ้านักศึกษาต้องการทำตัวเอียงนะครับ นักศึกษาก็ใส่แท็ก i เป็นแท็กคู่เหมือนกัน จากนั้นลองรันโปรแกรม ก็จะเห็นว่านะครับ ชื่อเราใช้แท็ก B มันก็จะเป็นตัวหนา นะครับส่วนนามสกุลเราใช้แท็ก I ก็จะเป็นตัวเอียงปรากฏขึ้นมานะครับคำสั่งถัดไปนะครับ เป็นคำสั่งที่ใช้ในการยกหรือห้อยตัวอักษรนะครับ เช่นอาจารย์ใส่ชื่อลงไป ต้องการให้มีตัวยกเป็นเลขหนึ่งนะครับเราก็จะใส่ แท็กซุปเป็นตัวขั้นนะครับเป็นแท็กคู่เหมือนกัน อันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการยกตัวอักษรนะครับ หรือถ้านักศึกษาต้องการห้อยตัวอักษรนะครับ นักศึกษาก็ใช้คำสั่งซับ นะครับในการห้อยตัวอักษรเป็นแท็กคู่เหมือนกันนะครับเราก็ใส่คำสั่งซับลงไปจากนั้นลองรันโปรแกรมนะครับ นักศึกษาก็จะเห็นว่า ชื่อจะถูกยกเป็นเลขหนึ่งขึ้นข้างบนนะครับ ตามแท็กที่เราใส่เข้าไป และนามสกุลจะถูกห้อยด้วยตัวเลข2นะครับตามคำสั่งที่เราใส่เข้าไปนะครับ อันนี้คือแท็กพื้นฐานนะครับที่ใช้ในการจัดการกับเนื้อหาบนเว็บไซต์นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ รู้จักกับคำสั่งพื้นฐานของภาษา HTML5 ที่ใช้ในการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์กันแล้วใช่ไหมครับ ในหัวข้อถัดไปนะครับ เราจะยังอยู่กับหัวข้อเดิมก็คือคำสั่งพื้นฐานนะครับ แต่จะเป็นส่วนในการทำงานกับลิงก์เชื่อมโยงประเภทต่างๆ นะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้ว คลิกที่คลิปถัดไปได้เลยนะครับ